สุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนเท่าไร รู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอ รู้ไม่ฉันเคยเป็นยังไง รู้ไม่การที่ได้เจอเธอนั้นจึงยิ่งใหญ่สักเท่าไร เธอทั้งนั้นที่ทำเป็นช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำ แต่งแต่ได้เจอเธอโลกที่เคยมองดูสุ่สามโลกที่มีแต่ความว่างเปล่าฟ้าถึงถึนละวันสุดเศร้าคิดว่าจะมีวันนี้ได้เธอทั้งนั้นที่ทำชูชีวิตของฉันน่าจดจำ แต่ได้เจอเธอขอบคุณสวงสวรรค์ที่เราได้เจอกัน ขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอ ขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสุดที่รัก ไม่ว่ามันดีงานและรู้ไม่ว่าสุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไรรู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉันเคยเป็นยังไงรู้ไม่การที่ได้เจอเธอนั้นชวิตใหญ่สักเท่าไร สัอ้ไดเดินให้เจอเธอขคุณสวรรค์เราได้เจอกัน ขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอ Tell